สำหรับตัวไอตัวที่2นะครับข้างบนนี้นะครับ ผมหมายถึงอินเนอร์นะครับอินเนอร์ในที่นี้หมายถึงอะไรจริงๆ แล้วทุกๆคนมีอินเนอร์กันอยู่แล้วทุกๆคนนะครับ นั่นซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือความรู้สึกหรืออารมณ์ที่อยู่ฝังอยู่ข้างในเชิงลึกของเราทุกคนนะครับ ทุกๆคนมีแพชชั่นในสิ่งที่ที่เราอยากจะทำ ทุกๆคนมีแรงบันดาลใจ ทุกๆ คนมีความฝันที่อยากจะทำอะไรให้สำเร็จ เพราะฉะนั้น เคล็ดลับอย่างหนึ่งของการพิชชิ่งที่น่าสนใจและน่าจะสร้างผลลัพธ์ที่ดี นั่นก็คือเรื่องของการสื่อสารโดยใช้อินเนอร์ของเรานะครับ ผ่านไปสู่ Presentation Technique ต่างๆ presentation skill รวมทั้ง presentation material นะครับ ถ้าเราสามารถสื่อสารอินเนอร์ของเราออกไปได้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ย รับประกันได้ว่าผู้ฟังเนี่ยจะต้องเชื่อในสิ่งที่เราพูดนะครับอลองนึกนึกถึงสิ่งที่เรานำเสนอนะครับ เราอยากจะให้คนเชื่อในสิ่งที่เราพูดเนี่ย ถ้าเราพูดในสิ่งที่เรายังไม่เชื่อ ไม่มีทางที่ผู้ฟังจะเชื่อในสิ่งที่เรานำเสนอแน่นอน ผมอยากให้ผู้ผู้ชมนะครับทุกท่านลองนึกถึงการนำเสนอของสตีฟจ็อบนะครับถ้ามีโอกาสนะครับ ก็ลองคลิกลิงก์นะครับใน YouTube ดูนะครับ ซึ่งจะมีหลากหลายคลิปของสตีฟจ็อบที่นำเสนอให้เราได้เห็นของอตัวอย่างที่ชัดเจนของคำว่าอินเนอร์สตีฟจ็อบไม่เคยขึ้นไปนำเสนอสินค้าอะไรที่ตัวเองไม่หลงไหลเลยนะครับ สินค้าทุกชิ้นที่สตีฟจ็อบขึ้นไปพูดแล้วก็นำเสนอบนเวที เป็นสิ่งที่สตีฟจ็อบเป็นคนที่มีแพชชั่นกับมันมาตั้งแต่ต้น เข้าไปดูตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนการดีไซน์ กระบวนการออกแบบทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกขั้นตอนของมันด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นคนที่นำเสนอสินค้าของ Apple ได้ดีที่สุดคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสตีฟจ็อบสตีฟจ็อบเป็นคนที่มีอินเนอร์กับเรื่องที่ตัวเองทำอย่างแท้จริง แล้วก็ ไม่ต้องไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทุกครั้งที่ก่อนหน้าที่สตีฟจ็อบจะเสียชีวิตเนี่ยทุกครั้งที่ Apple จะมีการนำเสนอสินค้าใหม่ๆโปรดักต์ใหม่ ๆ ก็จะสามารถดึงดูดสื่อมวลชนจากทั่วโลก ดึงดูดสาวกของ Apple จากทั่วโลกให้รอฟังสิ่งที่สตีฟจ็อบจะนำเสนอ และนี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของ Apple เลยนะครับ ที่เขาบอกว่าจริง ๆแล้ว Apple เนี่ยประสบความสำเร็จตั้งแต่ ณวันแรกที่สตีฟจ็อบขึ้นไปนำเสนอสินค้าแล้ว แม้กระทั่งสินค้ายังไม่ได้วางตลาดเลย นั่นก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนของอินเนอร์สามารถสร้างการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ตัวที่3นะครับก็คือตัว T นะครับ T ในที่นี้หมายถึงอะไร หมายถึงทามมิ่งนะครับทามมิ่งนั่นก็คือเวลาที่เหมาะสมนะครับ ก็อย่างที่ได้พูดถึงไปตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ elevator pitching นั่นเองนะครับ เรื่องของการ pitching เนี่ย ด้วยความที่ทุกๆคนเนี่ย มีเวลาจำกัดทุกๆ คนไม่สามารถที่จะเสียเวลามานั่งฟังสิ่งที่เราพูดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงทุก ๆ คนมีภารกิจมากมายนะครับ โดยเฉพาะนายทุนหรือผู้ที่ให้ทุนต่างๆ องค์กรต่างๆเนี่ยมีมิชชั่นมีภารกิจของตัวเองที่ค่อนข้างหลากหลาย แล้วก็เยอะแยะในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นปัจจัยตัวที่สำคัญตัวหนึ่งของการพิชชิ่งนั่นก็คือเรื่องของทามมิ่งนั่นก็คือเรื่องของเวลา เราจำเป็นที่จำเป็นที่จะต้องฝึกฝน ในเรื่องของการนำเสนอของเรานะครับว่าในแต่ละเวทีในในแต่ละการพิชชิ่งเนี่ย อาจจะให้ระยะเวลาในการนำเสนอของเราไม่เท่ากันนะครับบางสถานที่บางบางบางบางการแข่งขันเนี่ยอาจจะให้เวลาของเรา 15 นาทีต่อ 1โครงการในการนำเสนอ แต่บางที่อาจจะมีเวลาเพียงแค่5 นาที 3 นาทีหรือแม้กระทั่ง 1 นาทีก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เรื่องของทามมิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนในการนำเสนอของเรา ให้ตรงกับเงื่อนไขของการกำหนดในการแข่งขันในแต่ละเวทีอย่างชัดเจนนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ฝึกฝนการนำเสนอของเราให้ตรงสอดคล้องกับเวลาที่เขาตั้งมาอย่างเหมาะสม รับประกันได้เลยครับว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของเราที่ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนโลกได้เนี่ย ไม่มีใครให้โอกาสเราในการเปลี่ยนโลกเป็น 10บสนาทีแน่นอน เราต้องสามารถเปลี่ยนโลกได้ภายใน 1 นาที ภายใน3นาทีภายใน 5 นาทีให้ได้ ก่อนที่เราจะได้ทุนก้อนนั้นเนี่ย มาพัฒนาโครงการของเราต่อไปในอนาคต ในเวทีการประกวดหรือ SE Pitching ในระดับสากลนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะให้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 2 นาทีต่อโครงการนะครับ เพราะฉะนั้นลองนึกดูนะครับ 2 นาทีเนี่ยไม่ได้เยอะเลย กว่าเราจะนำเสนอเรื่องของที่มาที่ไปวัตถุประสงค์ของโครงการเป้าหมาย สิ่งที่เราอยากจะแก้ไขต่างๆโซลูชันของเราอะไรต่างๆนานาเยอะแยะแต่ไม่หมดภายใน 2 นาที เป็นไปไม่ได้เลยนะครับ ถ้าเราไม่ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็มันมีอยู่ทางเดียวที่จะทำได้นั่นก็คือ practice practice แล้วก็ practice เท่านั้นที่จะสามารถทำได้นะครับ